สำหรับประโยค Iya sekitar jam segitu แปลว่า ใช่ ครับ ประมาณเวลานั้น คำว่า Iya ในประโยคนี้ใช้ในการตอบรับ คำว่า sekitar แปลว่า ประมาณ หรือ ราววสำนวน jam segitu แปลว่า ในตอนเวลานั้น คำว่า jam แปลว่า ชั่วโมง s e g i t แปลว่างั้น